สำหรับระบบตัวเลขภาษาอินโดนีเซียตั้งแต่เลข 20 ถึงเลข 99 นั้น ภาษาอินโดนีเซียจะมีวิธีการที่คงที่ คือใช้เลขเดี่ยวตามด้วยเลข10และตามด้วยเลขเดี่ยว กรณีของเลข 31 ก็จะใช้เหมือนเลข 21 คือ เลข 3 เลข 10 และ เลข 1 ตัวเลข 30 พูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า30ตัวเลข 31พูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า31ตัวเลข39 พูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า39ตัวเลข40 พูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า 40 ตัวเลข 41 พูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า 41 ตัวเลข 49 พูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า 49ตัวเลข50พูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า50ตัวเลข51พูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า51ตัวเลข59พูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า 59 ตัวเลข 60พูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า60ตัวเลข 61พูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า61ตัวเลข 69 พูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า69ตัวเลข70 พูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า70ตัวเลข71พูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า71ตัวเลข79พูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า 79ตัวเลข80พูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า 80ตัวเลข81พูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า 81ตัวเลข89พูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า 89ตัวเลข90 พูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า 90ตัวเลข 91พูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า91ตัวเลข99 พูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า99ตัวเลข100 พูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า100